ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่แปด นารทะมหาพรมสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอุเปขาปารมี เว้นเราแล้ว ไม่มีใครสามารถปลดเปลื้อง พระเจ้าอังคติราชจากมิจฉาทิฐิได้ วันนี้เราควรจะไปสงเคราะห์พระธิดา และทำให้พระราชา พร้อมทั้งบริวารชนเกิดความสวัสดียานนวชิระ พระราชจิตจาภรเทิดยานวชิโร สู่เส้นทางนรก พระโพธิสัตว์คิดว่า พระราชานี้ ยึดมิจฉาทิฏฐิเสียมั่นแล้วจำเรา จะต้องคมคู่ด้วยไฟนรกให้ละมิจฉาทิฏฐิแล้วจึงค่อยให้ยินดีในเทวโลกภายหลังจึงกราบทูลว่าขอถวายพระพรถ้าพระองค์ยังไม่ละทิฏฐิก็จะต้องไปเกิดในนรกซึ่งเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานพระองค์จะถูกฝูงกา ฝูงแรงฝูงสุนัขรุมยื้อแย่ง ฉุดคล้าฉีกร่างออกเป็นชิ้นๆ ใครเล่าจะไปทวงเงินหนึ่งพันกหาปณะจากพระองค์ได้ ครั้นพระนารทฤาษีพันละนาถึงนรกอันเต็มไปด้วยฝูงกาและนกเขาแก่เท้าเธอแล้ว จึงกราบทูลว่า ถ้าพระองค์ไม่ไปเกิดในนรกนั้น ก็จะบังเกิดในโลกันตนรก ซึ่งมืดที่สุดไม่เห็นเดือนไม่เห็นตะวัน โลกกันตนรกมืดมิดอยู่ตลอดเวลา แสนน่ากลัวไม่มีกลางวันกลางคืน มีสุนัขเขี้ยวเหล็กอยู่สองฝูง คือ ฝูงสุนัขดังและฝูงสุนัขดำร่างกายกำยำล่ำสันแข็งแรง รุมกัดกินพระองค์ตัวขาดกระจัดกระจาย เลือดไหลโซม มีหาฝนอาวุธประกายวาว ดังฐานเพลิงลุกโชน ตกบนศีรษะและหาฝนสายอัศนีศิลา อันลุกโซนปรากฏอยู่ในอากาศ ตกลงบนศีรษะของพระองค์ มีพวกนายนิรยบาลชื่อ กาลูปกาละ พากันเอาดาบหอกทิ่มแทง สัตว์นรกที่พากันวิ่งหนีสุนัข พระองค์จะถูกเทียม รถวิ่งไปมา บนแผ่นดิน ที่มีเปลวไฟลุกโซนร้อนแรง ถูกแทงด้วยประตักเหล็ก ให้วิ่งขึ้นภูเขาที่เต็มไปด้วยฝากหนามเหล็ก มีฐานเพลิงลุกโซนร้อนแรง ถูกไฟไหม้ทนไม่ไหว ตัวขาดกระจัดกระจาย เลือดไหลโสม ร้องครวญครางหน้าสยดสยอง มีต้นยิ้วสูงเทียมเมฆเต็มไปด้วยน้ำเหล็กคมกริบกระหายเลือด หญิงนอกใจสามี และชายเป็นชู้กับภรรยาผู้อื่น ถูกนายนิรยบาล ถือหอกไล่ทิ่มแทง สั่งให้ปีนขึ้นต้นยิ้วแม้มหาบพิษก็ต้องปีนขึ้นต้นยิ้วในนรกเลือดไหลเปลือเปื้อน มีกายไม่เกรียม ทุรนทุราย เจ็บปวดทุกทรมาน มีแม่น้ำเวตรณีน้ำเป็นกรดแสบร้อน เต็มไปด้วยบัวเหล็กใบคอมกริตยากที่จะข้ามไปได้ ไหลเย็นสงบนิ่งอยู่ เมื่อมหาปพิธกระโจนลงไป หมายจะดื่มน้ำ ก็จะถูกบัวเหล็กตัดหัวและตัวกระจัดกระจาย ลอยอยู่ในแม่น้ำเวตรณีนาทีนั้น เจ้าหนี้คนไหนเล่าจะบังอาจตามไปทวงเงินหนึ่งพันกหาปณะ จากพระองค์ในนรกได้ พระเจ้าอังคติราช ทรงสดับนิรยะกถาของพระโพธิสัตว์นี้ ทรงสลดพระหฤทัยเมื่อจะทรงแสวงหาที่พึ่งจากพระโพธิสัตว์จึงตรัสว่าข้าพเจ้าแทบจะล้มทั้งยืน เหมือนต้นไม้ถูกโค่น ข้าพเจ้าหลงเข้าใจผิดจึงไม่รู้จักทิศท่านฤาษีข้าพเจ้าได้ฟังคาถาภาสิทธิ์ของท่านแล้ว กลัวเหลือเกิน ร้อนใจเหลือเกิน ขอท่านจงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า จงสั่งสอนอัดและทำข้าพเจ้า ข้าพเจ้าทำความผิดไว้มากเหลือเกิน ขอท่านจงบอกทางบริสุทธิ์แก่ข้าพเจ้า ที่จะไม่ทำให้ข้าพเจ้าไปตกนรกด้วยเถิด